ภายในมหาวิทยาลัยสวน นอกจากที่เรารับรู้แล้วว่ามีพิพิธภัณฑ์ผ้า ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นอกจากนั้นยังมีการรวบรวมผ้าชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่เราทำการศึกษาค้นคว้าในลุ่มแม่น้ำโขงสาวิน เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้าของมอเลสวนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เสื้อผ้าสิ่งต่างๆใน ในอดีตที่ผ่านมา ตลอดจนมีกระบวนการของพัฒนาประยุกต์ลวดลายผ้าเข้ากับสังคมสมัยใหม่ ดังปรากฏให้เห็นอยู่ในพิพัณธ์ผ้าแล้ว จุดสำคัญที่เราได้สร้างเพิ่มขึ้นในมหาวิทยาลัยสวน คือพิพิธภัณฑ์ชีวิต เพื่อจะเป็นส่วนของการอธิบายกระบวนการของย้อมสีธรรมชาติ และวิถีของการได้มาซึ่งผ้าทอ เส้นได้เส้นไหม มีที่มาอย่างไร มีกระบวนการได้มาเส้นได้เส้นไหมอย่างไร และเส้นได้เส้นไหมเหล่านี้สามารถนำมาสู่กระบวนการย้อมสี ด้วยกระบวนการย้อมสีธรรมชาติได้อย่างไร เราเราทราบได้ว่าสีต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น สีแดง สีคราม สีเหลือง สีตองอ่อน สีส้ม สิ่งเหล่านี้ได้มาจากผลไม้ ได้มาจากพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่นยอ ต้นคราม ต้นขนุน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากส่วนเดียว แต่มาจะทั้งใบทั้งรากทั้งเปลือก ทั้งตัวดอกสิ่งเหล่านี้ค่อยๆหล่อหลอมให้เกิดสีเกิดลาย ในในทางในทางวิทยาศาสตร์ ก็จะบอกว่าชื่อสารชื่อเคมีเป็นอย่างไร แต่ในพิพันธ์ชีวิตของเราเองจะเล่าให้เห็นถึงว่าสีแดงอาจจะได้มาจากครั่งเปลือกสมอแก่นฝาแก่นฝางสีตองอ่อน ได้มาจากต้นคลามใบหูใบหูกวาง ผลทับทิม สิ่งเหล่านี้ข้อมูลมหาศาลของอาคาร 9 หลัง จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นมากระบวนการลวดลายสีของการทอผ้า แล้วก็ลักษณะของกระบวนการนำสีเหล่านั้นมาเข้าสู่กระบวนการการย้อม การการย้อมเย็นย้อมร้อน กระบวนการที่จะหมักหมักโคนกระบวนการให้เกิดการมัดย้อมการทำให้เกิดการขึ้นลาย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีกระบวนการและวิธีการ ซึ่งวิทยากรของเราจะนำพาไปสู่ เห็นขั้นตอนว่ากระบวนการย้อมผ้าจากการได้ได้สีธรรมชาติได้จากได้ของพืชพันธุ์ธรรมชาติแล้ว มาย้อมยังไง มาแปลงให้จากดอกใบ แก่นก้าน กลายเป็นน้ำและจากน้ำตรงนี้เองที่ได้มาจะต้มหรือจะมาผสมกับอะไร จะมาใส่ทำอย่างไรให้เกิดสีที่มีความแน่นความทน แล้วก็สีที่ได้จากธรรมชาติเหล่านี้ ผสมกับอะไรอีก ที่จะเกิดการทำให้เกิดการยึดติดตัวกับเส้นได้ เส้นไหมจึงกลายเป็นกระบวนการย้อมสี สิ่งนี้มีความน่าสนใจมาก การสกัดเย็น สกัดร้อน การนำน้ำด่าง การนำน้ำปูนใสและทำสิ่งธรรมชาติต่าง ๆ เข้ามาผสมผสาน จนกลายเป็นน้ำหมักจนกลายเป็นน้ำย้อมที่จะเข้าไปสอดประสานกับเส้นฝ้ายเส้นไหมและกลายแล้วก็พอเอาออกมาก็กลายเป็นเส้นสีที่มีความสวยงาม และสีสันเหล่านี้ก็จะกลายเป็น ส่วนหนึ่งของเส้นได้ไหมที่เข้าสู่กระบวนการทอ การแตะจก การแต้มลายการผสมผสาน และนอกจากนั้น นอกจากกระบวนการของการพัฒนาสีแล้วเนี่ยธรรมชาติแล้ว เราต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปในในพิพันธ์ชีวิตจะเล่าให้เห็นว่ากระบวนการใช้เส้นได้เส้นไหม ที่พันนเกลียวผสมกัน 2 เส้น3เส้น แล้วสีจะติดมากน้อยขนาดไหนการจนถึงเทคโนโลยีนาโน ในปัจจุบัน ที่มีการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปเคลือบ ทำให้เส้นได้เส้นไหมเหล่านี้ สีไม่ตก สีไม่สีไม่สีไม่ซีดต่างๆ และเหมาะกับอุณหภูมิต่างๆ สิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้จากเรื่องราวและเส้นทางของคนทอผ้า ที่วิทยากรของเราจะพาเข้าไปชมตั้งแต่ชนิดของต้นไม้ สีที่ได้จากต้นไม้ต่างๆ จนถึงกระบวนการของการทำหมักย้อม ให้ได้เกี่ยวผ้าในรูปแบบต่างๆ ตรงนี้เองกระบวนการทำสี กระบวนการหมัก กระบวนการทำผ้าหมักโคนกระบวนการหมักเย็นหมักร้อนต่างๆ ก็จะนำไปสู่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทำให้เนื้อผ้ามีความนิ่ม ความเหมาะสม ใส่สบายได้อย่างไร และสิ่งเหล่านี้จะนำพาไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาต่อไปกลายเป็นเรื่องของ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางด้านผ้าทอที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งผลิต และก็แหล่งส่งออกผ้าไทยที่โด่งดังไปทั่วโลก ตรงนี้เองวิทยากรจะนำพาให้เราเห็นถึงกระบวนการที่ยากแล้วก็ซับซ้อน แต่ถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้ว มันจะนำไปสู่การต่อยอด และประยุกต์ไปสู่ภูมิปัญญาหรือเกิดนวัตกรรมใหม่ๆท้งในสังคมไทย เพราะว่ากระบวนการเหล่านี้มีกระบวนการทดลองคิดค้นด้วยลักษณะของภูมิปัญญาลองผิดลองถูกจนได้ ข้อสรุปและวิธีการที่ชัดเจนแล้วนะครับ วิทยากรจะนำพาไปท่าน ไปสู่พระองค์ความเหล่านี้ ในเรื่องของกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ ขอบคุณครับ